So. soul. แล้วมาอยู่กับกอบล้าแหละน่าจะเป็นลูกกันอาหารเช้าก่อนออกรอบนะคะโซโซ